้อยสองนาทีห้าสิบ Affirmative. จะดีที่สุด Man down. Man down. สองนาทีห้าสิบที่รับเลยครับคุณมาควรมาีตายแน่นอนเลย ตวโคตรอึดเลยอึดนั่นอึดเลยทีมของคุณพ่ายแพ้ไฟใน h o l ล Fire in the hole! ขอบคุณที่ปาหมอเข้า Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, ครนี้ เออชื่อคนนี้เก่งมากเลย ดูจากการเดินของเขาแล้วน่าจะเก่งมากอ๋อโดนทีมของคุณพ่ายแพ้พ่ายแพ้แล้วไงอ่ะ Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! สองห้าสิบระเบิดจะหายหายหายเกือบหมดแล้ว Fire in the hole! Fire in the hole! in the hole. Fire in the hole! hole! Fire in the Fire hole! In the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Du går det krav? have Fire in the hole! Fire in the hole! มาดูหน่อยว่าเรากำลังนั่นอยู่สักครูนะครับป้าไม่อยู่ขายครับขายครับขายขายเดี๋ยวพูดครับไฟร์ในห h e h ารกิจลุล่วงทีมควบคุมได้รับชัยชนะ Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! เดี๋ยวบอกว่าไปบ้านบ้าน ô n g Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kong โทีมของคุณพ่ายแพ้ไฟก่อนไฟไฟตามตามระดับนี้ไฟ in the h o ไฟ in the h o l ไฟ in the h o l ไฟ in the h o l Fire in the hole! Fire in the hole! Yep, yeah, we got คนคุยกันมากขอโทษทีนะครับ Fire in the hole ผมตัดต่อไม่ได้ขี้เกียจ Fire in the hole เอพีไปเลย ทีมของคุณพ่ายแพ้ Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! กำลังเสริมด้วย Need cover fire. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. ทางจะลำบากเลยทีมมันเก่งเราห้าดาวเลยนะ ทีมของคุณพ่ายแพ้ห้าดาวเลยนะครับโอเค